วัสดีครับ เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูตัวแม็กยิงตัวนี้นะครับ ตัวยี่ห้อแม็กตัวนี้เป็นแม็กยิงรุ่นนี้รุ่น TGA ตัวนี้เป็นรุ่นที่แข็งแรงทนทานมาก เป็นรุ่นในตำนานเลยแปร่งทนสุดๆครับรุ่นนี้ มาดูกันนะครับรุ่นนี้มันใช้ลูกดูใช้ตัวแม็กมีอยู่สองเบอร์นะแต่ของยี่ห้อแม็กเลย ก็ใช้เบอร์ทีสามขีดสิบสามแล้วก็ทีสามขีดสิบ 13ก็คือความยาวของรถ13มิลนะ10 ก็คือ 10มิลเดี๋ยวเรามาดูการใส่ลวดของรุ่นนี้นะฮะมันใส่ผิดกันหลายคนรุ่นนี้ครับจริงผมก็ยังเคยใส่ ลวดผิดเลย ด้วยความเคยชิน การถอดนี่ก็ดึงอันนี้ออกมานะครับหลายคนเวลาใส่ลวดด้วยความเคยชิน ผมเองแรก ๆ ก็ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ดันดันดัน ตันไงมันก็ไม่เข้าอ่ะ มันใส่ไม่เข้าด้านนี้มันผิดทางไม่ใช่ที่ใส่ลวดเย็บนะใส่ลวดจริงๆก็มาใส่ด้านนี้ด้านหน้าของมัน ใส่ในร่องตรงนี้แล้วก็ดัน ดันนี่ไปแค่นี้ เรียบร้อยนะฮะ ไม้หนาขนาดนี้ว่ามันจะยิงเข้าไหม เข้ายังไงได้นะตัวนี้ ตัวนี้ก็เป็นไม้พาเลตทั่วไปนะ ไม้พาเลตเนี่ยขนาดหนา สบายเลยฮะ รูปที่ใช้ส่วนมากนี่ครับจะใช้แค่สิบมิลเพียงพอแล้วนะฮะสำหรับการใช้งานทั่วไปตัวรุ่นนี้ รุ่นนี้ก็มีรายละเอียดการใช้งานอยู่แค่นี้ครับ ครับขอบคุณครับ